สดีค่ะเจ๊นะคะ เอ๋ยค่ะ วันนี้เจ๊กับพี่เอ๋ยนะคะสองคนจะมาวาดรูปธรรมชาติด้วยสีน้ำกันค่ะ ไปดูกันเลย นี่นะคะจะเป็นมุมก็จะมีดินสอ แล้วก็สีน้ำนะคะ แล้วก็สีน้ำอีก แล้วก็น้ำแล้วก็ผู้กันค่ะ กระดาษด้วยนะ นี่คือชมหน้าแล้วชมหน้าเราไม่ต้องดูก็ได้มั้ง ไปดูกันเลยเริ่มนะคะแล้วก็จะมาวาดูนี่คือกระดาษชุบเราจะใช้เป็นดินสอสองบีใช้ดินสอของเรา HB HB เหรอ เดี๋ยวขอวาดรูปก่อนนะคะ ตัดไปดูตอนเสร็จกันเลยค่ะอันนี้นะคะ มีชมาชิงมาใหม่สองคนใช่ไหม ฮ้ยมีแบบมันทานบอใช่ใช่ใช่โอ้โหโวยวายอย่างเดียวเลยนะผม นี่เนี่ยนี่นะคะของอามี่จะเป็นทานตะวันกับต้นอะไรอะไม่ต้องเขียนชื่อนะต้นอะไรอ่ะต้นสักุระนะสากุระที่ยังไม่อันนี้ของแบบคือแบบมันอ่อนมากเลยนะทุกคนมันแบบบ้านนะ ส่วนอันนี้ของพี่เอิรธเรา อันนี้ของเจ้าของช่องนะ มันก็จะประมาณนี้ไปดูการลงสีกันนะคะ นี่ ก็จะมีสีประมาณนี้นะคะ ไปดูการเริ่มลงสีของเราด้วย อันนี้ต้องเป็นสีน้ำตาลนะคะ ไปดูกันเลย นี่ อันนี้ของอาม้ใช่ไหมว่าโรเกด นี่ไงของตูนอะไร นี่นะคะก็เพิ่งได้แค่พราทิตสีแดงกับกล้วย กล้วยมันเล็กมากเลยนะทุกคน เดี๋ยวไปดูตอนเสร็จเลยนะคะ ไปดูกันเลย ทุกคนเราก็ได้น้ำนองไลอวนะ ส่วนตรงนี้เราจะก้อนหินแล้วก็เห็ดแล้วก็อันนี้ดอกไม้มีพวกยานะคะ ไปดูกันเลยนี่นะคะของเก๋อันนี้จะเป็นดินทรายโคตรขาวนะคะไปดูของคนอื่นกันนะคะส่วนอันนี้ของพี่ตูนนี่คือเจ้าของนี่นะ ของอามี่นะคะ แล้วของคุณเอ๋ยล่ะ ไม่เสร็จไม่เป็นไรนี่สวยกว่าเพื่อนเลยนะของคนเอ๋ยอบ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เก๋ด้วยนะคะบ๊ายบาย